การสร้างกิฟต์แอนิเมชันกิฟต์แอนิเมชันคือภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการนำภาพนิ่งมาเรียงกันเป็นชุดๆ เพื่อแสดงบนจอทีละภาพด้วยความเร็วสูง ในการฉายภาพแต่ละภาพจะต่อเนื่องกันให้ดูเหมือนว่าเคลื่อนไหวจริง ซึ่งอาจเป็นภาพที่ได้จากภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพคนสัตว์สิ่งของก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะเจาะจงแต่ภาพการ์ตูนเท่านั้น ซึ่งกิฟต์แอนิเมชันสามารถสร้างได้จากหลายโปรแกรมด้วยกัน เราจะมาลองทำกิฟต์แอนิเมชันจากโปรแกรมกิมกันดูนะคะ เริ่มจากสร้างกระดาษขึ้นมาใหม่ ที่ Image เมนูเลือกไฟล์แล้วก็คลิก New ค่ะ ตั้งค่าหน้ากระดาษตามต้องการ จากนั้นที่ Toolbox เลือกเครื่องมือ Selection Tool ที่เหมาะสม เพื่อสร้างวัตถุสิ่งของที่ต้องการ และก็เลือก Bucket Fill เพื่อเติมสีให้กับวัตถุค่ะ จากนั้นไปที่แถบเมนูนะคะ เลือก select แล้วก็เลือกนันค่ะ มาที่ dialog layer เลือก cut log layer ค่ะ เพื่อทำการเพิ่ม layer ปิดตาที่เลเยอร์ล่างสุดนะคะ แล้วก็เลือกไปที่ move เพื่อขยับวัตถุค่ะ สามารถคัดลอกเลเยอร์แล้วก็ทำการขยับวัตถุ ได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะคะ จากนั้นไปที่ Image menu เลือก Filter ค่ะ เลือก Animation แล้วก็ Playback เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ค่ะ ทำการบันทึกภาพ GIF Animation ไปที่ Image menu เลือกไฟล์ แล้วก็เลือก Export ค่ะ จากนั้นเลือกที่ All Image คลิกเลือกนามสกุลที่เป็น GIF ค่ะ จะปรากฏหน้าต่างของ Export Image as GIF ให้คลิกถูกที่ as Animation ด้วยนะคะ จากนั้นคลิกเมาส์ที่ Export ก็จะได้ไฟล์ GIF Animation ที่เราต้องการแล้วค่ะ